Honda HR-V ปี2015 หลังจะใช้มา1 0 0 0 0แสนโล มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง มาดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับ ผมจอมนะครับ วันนี้จะมารีวิวเจ้า Honda HR-V 1.8 EL Sunroof ว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง เริ่มแรกเนี่ยรถคันนี้ครับก็คือไม่ใช่รถผม เป็นรถของที่บ้าน คันนี้ใช้มาครบ1 0 0 0 0แสนโลแล้ว 4 ปีกว่า ก่อนที่จะใช้คันนี้ใช้รถ Honda Jazz GE ที่เป็นกันชนหน้าเหมือนตัว RS ก่อนน้ำท่วมครับ แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ คือทำไมถึงซื้อคันนี้เพราะว่า ตอนแรกใช้แจ๊ดครับ รถแจ๊ดเป็นรถรถตูดตัดใช่ไหมครับ ด้านหลังสามารถขนของได้เยอะ หลังจากน้ำท่วมก็เลย อยากจะได้รถที่มันสไตล์เดิม แต่ว่ายกสูงขึ้นมาหน่อยก็คือตอนนั้น มีตัวเนี้ย Honda HRV แล้วก็มี Mazda CX3 Ford EcoSport Ford EcoSport นี่ตัดไปเลยทรงไม่สวย CX3 ภายในแคบมาก ก็เลยเหลือเจ้าตัวนี้ แล้วทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ พราะว่าซันรูปอย่างเดียวเลย ก็คือซื้อเพราะซันรูปอย่างเดียวแค่นี้แหละครับ ไม่ไม่มีอะไรมาก เพราะว่ารุ่นที่มีซันรูปคือตัวท็อปสุดตอนนั้น ก็เรามาดูข้อดีของรถเจ้า Honda HR-V กันก่อนกันก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเราไปดูข้อเสียมาดูข้อดีก่อน ข้อดีข้อแรกเนี่ยที่ผมมองเห็นเลย คือไฟหน้าเนี่ยครับเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์มาทั้งหมด4ดวงนะครับฝั่งละ2ดวง คือทั้งหมดซ้ายขวารวมเป็น 4 ดวงก็เป็นควอด LED โปรเจคเตอร์ก็คือจะสว่างมากๆคือปกติเนี่ย รถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้จะให้มาแค่ลูกเดียว แต่ไอ้เจ้า HRV ตัวเนี้ยให้มาถึง 4 ลูกก็คือแบบว่ามาแบบเต็มๆ เลยกลางคืนนี่คือสว่างมาก นอกจากไฟหน้าที่สว่างแล้วไฟท้ายเนี่ยก็สวยมากนะเป็นแบบเส้นสาย LED tube นะครับไฟท้ายนี่สวยมาก ถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ EL ครับมันจะเป็นไฟท้ายแบบเป็น LED เป็นเม็ด ๆ จุด ๆ ตัวนี้เป็นเส้น LED tube สวยผมชอบ แล้วข้อดีข้อถัดมาของเจ้า HRV เนี่ยนะครับมันสามารถเติมน้ำมันได้หลากหลาย ว่าเติมตั้งแต่ เบนซินแก๊สโซฮอล์9591 จนถึง E85 นะ E10 ก็เติมได้ E85 ก็เติมได้ ก็คือมีการสามารถเติมน้ำมันได้แบบหลากหลายมากเลย ทำให้เราสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้ เพราะว่าน้ำมัน E85 เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่ารัฐบาลคอยช่วยพยุงราคาให้ถูกกว่าปกติ แล้วก็แถมน้ำมัน E85 เนี่ยออกเทนที่สูง แล้วก็มลภาวะต่ำแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองอาจจะน้อยกว่า E20 หรือว่าแก๊สโซฮอล์นะครับ แล้วก็ที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเจ้าซันลูปเนี่ย เรามาดูกันนะว่าซันลูปเป็นยังไงดูจากด้านในก็ได้นะครับนี่นะครับก็คือซันลูปเนี่ย ก็คือกลางคืนนี้จะสวยมาก แล้วเราสามารถเปิดเปิดได้ครึ่งนึงนะครับ เราสามารถเอาหัวโผล่ขึ้นไปได้ เห็นไหมครับอันนี้เราสามารถเอาหัวโผล่ขึ้นมาถ่ายรูปชิคๆได้เพราะเราแบบมีซันลูปนะครับแมปแล้วก็ภายในนะครับอันนี้ได้เป็นกระจกตัดแสงด้านหลังอัตโนมัตินะครับในยามกลางคืนเนี่ยช่วยได้มากเวลาแบบ แสงยางตา คือไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยอันนี้ให้มาเลย แล้วก็เนี่ยไฟส่องแผนที่เนี่ยเป็น LED มาให้เลยนะครับ คือปกติเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบไฟหลอดไส้สีเหลืองๆเนี่ยให้แบบมาเป็น LED เลย แล้วก็ไฟตรงนี้นะครับ ไฟแต่งหน้ามีมาให้ด้วยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่ง แต่ตอนเดิมๆมันมาเป็นไฟเหลืองนะ แต่ว่านี้เปลี่ยนเป็น LED เรียบร้อยแล้วแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้คือก็จะดีมากปรับเป็นแบบองศาได้ ก็คือเป็นแอร์ยังไม่เป็นดูอัลโซนส่วนข้อดีเนี่ยแอร์คนนั่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะได้เป็น 3 ช่องเลยปกติจะมีแค่ตรงนี้อันนึง แล้วก็ตรงนี้อันนึงใช่ไหมอันนี้ให้มา 3 เลยแค่ข้างหน้านี่คือคนนั่งนี่เย็นมาก แล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ ก็คือมีบลูทูธวางสายรับสายได้หมดเลย แล้วก็เป็นพวงมาลัย 3ก้านสไตล์ฮอนด้ายุคใหม่แล้วก็ ตรงตรงเนี้ยพวงมาลัยตรงเนี้ยไอหน้าจอตรงเนี้ยครับมันสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ครับนี่เรากำลังจะเปลี่ยนสีหน้าจอตอนนี้เป็นสีขาวนะครับ น้ำเงินครับ สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีชมพู สีม่วง สีน้ำเงิน สีขาวนะครับมันก็วนได้ หรือว่าจะเลือกให้เป็นแรนดอมก็ได้แล้วก็มันจะแรนดอมสีไปเองเรื่อยๆนะครับการสตาร์ทรถนะเราสามารถสตาร์ทรถด้วยปุ่มพุชสตาร์ทนะครับ ก็ ก็จะไม่ต้องคารวะไม่ต้องบิดกุญแจแล้วก็คือเป็นระบบกุญแจแบบคีย์เลสเข้าประตู ก็คือจะเป็นการเข้าออกรถโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องเสียบกุญแจเป็นระบบคีย์เลสจะจะก็จะดีมากเลยสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ข้อดีของเจ้า HRV นะครับ สามารถพับเบาะได้นะครับ อันนี้คือเราพับเบาะลาบนะครับ เห็นไหมเนี่ยว่าเราได้ได้พื้นที่กว้างขวางมากเลย เดี๋ยวผมลงไปนอนให้ดู พอดีเลยนะครับ ผมสูง175 ถ้าคน 170นี้น่าจะพอดีเลย แล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้ก็มีไฟเก็บสัมภาระแต่มาดูไม่ค่อยสว่างสักนิดหนึ่ง การเพาะเบาะนี้ง่ายมากเลย ก็แค่เพียงกดสลักตัวนี้ ดึงมานะครับ แล้วก็ลงมาแล้ว แล้วตัวพนักพิงสามารถปรับได้ 2 ระดับนะครับ อันนี้ระดับที่1นึ่งอันนี้ระดับมี2ระดับ แล้วก็ภายในรถเนี่ยมีที่วางนะแก้วน้ำเนี่ย ทั้งหมด8ตำแหน่งนะครับที่ด้านหน้านะครับ มาดูก่อนคอนโซลด้านหน้านะครับ ตรงนี้ตรงกลาง2ที่นั่ง แล้วก็ที่ประตูซ้ายขวาอย่างละหนึ่งก็เป็น4แล้วนะครับ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังที่ประตูซ้ายขวาอย่างละอย่างละหนึ่งตรงกลางหนึ่งอ๋อสรุปไม่ใช่8เป็น7นะครับ มีสักห้าคนเจ็ดขวดก็คงน่าจะพอนะ นี่และที่ผมชอบอีกอีกอย่างหนึ่งนะคือ อันเนี้ยเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีออโต้เบรกโฮเนี่ยเวลาใช้ในเมืองรถติดๆเนี่ยดีมากเลย คือแบบไม่ต้องเหยียบเบรกให้เมื่อยนะครับ แล้วรถคันนี้สามารถติดตั้งคาซีได้เป็นแบบไอโซฟิกนะครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นหูเสียบคาซีรุ่นใหม่นะครับก็คือ ปลอดภัย ติดได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลย กลางก็มีที่วางแขนเฉยๆแต่ไม่มีที่วางแก้วน้ำนะครับ ส่วนเรื่องส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองของรถของรถคันนี้นะถ้าวิ่งในเมืองชานเมืองเนี่ยแถวบ้านเนี่ยก็ประมาณ 13.5กิโลเมตรต่อลิตร บวกลบประมาณนี้ ถ้าวิ่งต่างจังหวัดก็ได้ประมาณ 15-17 แล้วแต่ความเร็วที่เราใช้ก็ถือว่าประหยัดพอสมควรในสำหรับรถเครื่อง1,800ซีซีไม่มีเทอร์โบนะครับเมื่อเรารู้ข้อดีทั้งหมดแล้ว เรามาเริ่มข้อเสียกันบ้าง ข้อเสียที่ผมว่าเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้มันเบรกดีไปหน่อย คือแบบความเร็วต่ำๆเนี่ยเวลาเหยียบเบรกใช่ไหมครับรถมันแบบจึ๊กหน้ามันจะทิ่มไปหน่อยเหมือนแบบเขาเซตเบรกมาแบบเขาเรียกว่าเร็วไปหน่อยก็คือแบบเบรกหัวทิ่มก็คือเราอาจจะไม่ชอบตรงนี้แต่ว่ามันเบรกอยู่ข้อเสียข้อที่ 2 นะครับผมมองว่ารถประมาณคันละประมาณล้านหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เบาะปรับไฟฟ้าเเป็นเบาะปรับมืออยู่นะครับเนี่ยเป็นเบาะปรับมือ แต่ว่าข้อดีของเบาะปรับมือเนี่ยก็ดีนะครับคือ มันไม่มันไม่เสียมันเสียยากมาก มันทนทาน ถ้าระบบไฟฟ้าเสียคราวนี้เราก็ทำไม่เป็น ซ่อมยากค่าใช้จ่ายสูงมันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วข้อเสียในตัวนะครับ อีกข้อหนึ่งที่เสียดายนะครับคือที่หน้าจอรถตัวนี้มันยังไม่รองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto เพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่เป็นปีที่ออกมาก่อนที่จะมี Apple CarPlay กับ Android Auto แต่ว่าเราก็จะใช้บลูทูธเวลาเราคุยโทรศัพท์ฟังเพลงผ่านบลูทูธได้หมดเลย แต่ถ้าผ่านสาย USB ก็ได้ ในรถก็ยังมีสาย HDMI ต่อ ต่อขึ้นจอได้ และอีกข้อหนึ่งที่ผมมองว่า รถคันนี้เป็นข้อเสียนะคือว่าช่วงล่างมันอาจจะไม่ได้นิ่มนะครับ เพราะว่าโดยพื้นฐานมันมันมาจาก Honda Jazz ก็คือแพลตฟอร์มรถตัวตัวถังรถอ่ะมันเป็นแบบข้างหลังมันเป็นคานแข็ง มันไม่ได้ให้ตัวอิสระได้ก็คือช่วงล่างอาจจะกระด้างนิดนึง แต่ว่าก็โอเคคือถ้าเทียบเทียบระหว่างคันนี้กับ Civic ครับ Civic จะนิ่มกว่า HRV ก็ตอนนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์รถคันนี้ว่าวิ่งมา1 0 0 0 0 0กิโลนะมีคาว่าปัญหาอะไรบ้าง คือปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาแบบที่มีผลต่อความปลอดภัยมากอะครับ มันมีไฟหน้าจอมันเตือนขึ้นรูปเครื่องยนต์ให้ไปเช็คที่ศูนย์ใช่ไหมครับ สรุปว่ามันเป็นที่ตัวปุ่มสตาร์ทรถตัวนี้มันมีปัญหาทำให้ไฟหน้าจอที่มันทำให้เขาเรียกว่าไฟหน้าจอที่รถอะมันเตือนที่หน้าจอ แต่พอไปเคลมที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็ไม่เคลมให้ คือแจ้งตั้งแต่หกหมื่นตั้งแต่เจ็ดหมื่นโลแปดหมื่นโลเก้าหมื่นโลเนี่ย คือตอนเข้าศูนย์นะไฟมันไม่ขึ้น เพราะว่าไฟโชว์เนี่ยไฟรูปเครื่องยนต์เนี่ยมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง ติดติดดับดับเวลาเข้าศูนย์มันก็ไม่ขึ้นพอออกจากศูนย์มามันก็ขึ้น แล้วคราวนี้ศูนย์ก็เค็มให้ไม่ได้ สุดท้ายก็คือเปลี่ยนตัวสวิตสตาร์รถเนี่ยก็ประมาณประมาณพันหนึ่งก็หายเลย ก็คือเซ็งศูนย์มากเขาไม่เค็มเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาเช็คแล้วเช็คโค้ดต่างๆ ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ที่สวิตแต่จริงๆมันพอเปลี่ยนสวิตแล้วหายเลยแบบ2องสามหมื่นโล แล้วไม่มีปัญหาเลยเลย แบตเตอรี่คันนี้เคยเปลี่ยนไป 2 ลูกตอนลูกแรกเนี่ยเปลี่ยนตอนประมาณ1ปี 11 เดือนก็คือเราลาเกือบเกือบสปี ลูกแรกก็ถือว่าทนนะครับว่าอาจจะอาจจะที่ทนเพราะว่าที่นี่อาจจะผมอะใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ซีเทคนะครับใช้เป็นประจำอาจจะอาจจะเดือนละครั้งทำให้ยืดอายุของแบตเตอรี่ได้เพราะว่าเพื่อนๆในคลับเนี่ยอาจจะปีหนึ่งปีครึ่งก็น่าจะเสียแล้วบางคนนี้ไม่ถึงปีก็แบตเตอรี่ไปก็เคลมได้ไม่ถึง 1 ปีก็ถือว่าได้เคลมก็ถือว่ารอดไป คือได้แบตใหม่ แล้วก็อันนี้ลูกที่ 2เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ที่เปลี่ยนเพราะว่าพอดีจะไปต่างจังหวัดก็เลยเปลี่ยนดีกว่า เพราะค่า CCA มันก็น้อยลงแหละก็ง่ายคือประมาณ 2 ปี 1 ลูกก็ถือว่าไม่ได้กินแบตอะไรมากมาย ก็ถ้าใครใช้รุ่นนี้ แล้วมีปัญหายังไงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้ได้นะครับว่าเจ้า HRV มีปัญหาอะไรบ้าง แล้วแก้ไขยังไง คร่าวๆรีวิวข้อดีข้อเสียของผมก็ ประมาณนี้เกิดจากการใช้งานจริง1 0 0 0 0 0กิโลเมตรในระยะเวลาในระยะเวลาประมาณ 4 ปีกว่าๆถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามช่องจอมนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปของเราก่อนใคร แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ